กะร้องสลับกันไปเรื่อยๆ เบิ้งเนาะค่ะสำหรับสูตรที่ผู้ใดเล่นเรามันบ่ค่อยเข่านี่กะร้องสลับกันเบิ้งหลาย ๆสูตรเนาะกะมีห้าเปอร์เซ็นต์โอเคสิบเปอร์เซ็นต์เรากะมีทั้งไส้ออโต้แล้วกับ่ไส้ออโต้เนาะค่ะกะร้องสลับกันไปโอ้โหสองแถวเลยมา24บาทอีกสี่บาทค่ะ อีกแค่นึงโอ้โหหม้อเข่าแม่เอ้ยไปเล่นไอโอเรนทัลมาเออเหลือซ้ำนี่ล่ะไปซื้อฟิสปินเนาะค่ะ กะร้องไปซื้อฟรีสปินไม่สิบบาทเบิงบ่ค่อยเขาบันไดเนาะเออกลับมาเล่นโลมาดีกว่าลังเทียเกมบางเกมเขาก็แบบเล่นบ่ได้นะ เข้าใจบ่เข้าใจฟิลที่แบบว่าเออกูไปเล่นเกมเนี่ยกูเล่นบ่ได้แต่กูกลับมาเล่นเกมเนี่ยกูเล่นได้เออ มันก็แปลกนะ ไปเล่นเกมแบบเกมอื่นเนี่ยกับเสียที่ว่าบ่ค่อยได้เล่นบ่เคยเล่นบ่เคยได้เลย ออต้องกลับมาจบกับโลมาเลยโอ้โหยี่สิบสองบาท เอาเอางุ่นมาสวยงามจังไดอีกสี่บาท โอ้เสียดายว่ะโลเบอร์ตกล็อกสองโอเค เดี๋ยวโนนะซิค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่มีสูตร โอ้โหสามที่หกบาท ผู้ใดที่มีสูตรกะทักเข้ามาได้เทเลแกรมหนูนะเรากะแนะนำมาได้เลยเนาะค่ะสต่ว่าฟันสิงโตนี่หนูนะขอละพวกเขาเลยเอ้ย สวย โอ้โหเก้าสิบบาท สี่บาท อีกสี่บาทเฮ้ยฟรีสปินเข่าเรียบร้อยค่ะ บิ๊กมินแตกน้ำหนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยสิบบาทแล้วเนาะค่ะ ตอนนี้ฟรีสปินเข่าไป โอเคอีกหกบาทเอ้ยมือนี่เข่าทานะ ตอนนี้กับตอนเที่ยงเนาะค่ะ เล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาเขากิน ร้องเอาไปเล่นพีจีเบิงบ่อเข่าเลยออริเทลนะ มูน่าจีร้องเล่นออริเนทัลเพื่อหาสูตรเนาะค่ะแต่ว่ามันบ่เข่าเลยอะไข่เฮ็ดจังไหนอะหามีสูตรกะแนะนำม้าได้เลยเนาะค่ะ โอเคหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสองร้อยห้าสิบเจ็ดไปค่ะ ปรับไม่เป็นสิบห้าบาทก่อน เอ่อห้าหอดสามร้อยเขาสิปรับเป็นสามสิบบาทเนาะหากผู้ใดมีสูตร เดินไม่กะสามารถแนะนำหนูนะมาได้มาได้คือกันเนาะค่ะ โอ้โห โบนัสไฟสิงโตเขาเอาอีกแล้วหนูนะบ่ได้เบ่งสูตรทางบ้านไว้นะบ่ได้บ่ได้ท่องสูตรทางบ้านไว้บ่คิดว่ามันสิเขาโอเค เดี๋ยวกดมั่วๆ ก็แล้วกันมื้อนี้กลางค่ะ โอ้โหเอี่ยงวะ เออดาบอยู่โอ้โห โดดกลางค่ะ ครั้งสุดท้ายเออ โอ้โหมึงสิโดดแบบฟีเบอร์ได้นะ เบิ้งว่ะสามโล เพื่อ มีผู้ใดแบบดวงทุเลศทุลังอย่างพวกสี่คือหนูนาบอกฮะหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทค่ะ ได้โล่สามอัน ไปปรับไม่ เลนอี่ยังกับว่เคยได้หรอก พวกฟันสิงโตพวกอีหยงเสียต่อให้เป็นสู่ทางบ้านอะ ต้อยเป็นสูตรทางบ้านเอามาให้หนูนาเล่นหนูนาก็เลือกได้แต่โลคือเรามันเป็นยังไงคือกับโลเนี่ยอี่ยงวะ เออสิบบาท โอเค สวยเจ็ดสิบบาท โอ้โห ดาบขวานบอมหมาเอียงวะโอเคเดี๋ยวเขาตีค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะ แล้วก็สำหรับผู้ใดที่บ่ให้ได้เข่ากลุ่มเทเลแกรมหนูนัก็ขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับ กลุ่มเทเลแกรมสล็อตเซียนพร้อมเนาะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันสู้มือเลยเนาะค่ะ เออมือนึงกะเออเกินสิบรอบอยู่นะ กะ เกือบเกือบทุกชั่วโมงอะ่ะประมาณนี้เนาะอาจจะทีกว่าชั่วโมงนึงก็ได้กะร้องกดเข่ามาเบิ้งสอบถามพูดคุยยังกะติดต่อหนูนะก็สามารถกดเข่ามาได้เลยเนาะคะ่ะสำหรับกลุ่มเทเลแกรมหนูนะ ปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปแล้วเนาะคะ่ะโอเค โอ้ไม่ค่อยเข่าบันไดว่ะ มันบ่ค่อยว้าวบ่ค่อยเวิร์กอย่างคือตะกี้แม่ตะกี้แบบ โอ้มาแล้วร้อยห้าสิบตะกี้แตกดีก็นี่เออถ้าสังเกตนะตะกี้แตกดีก็นี่หลายเลยโอเคค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่ร้อยละเดี๋ยวฮอนหกร้อยหนูนะสิปรับใหม่อีกเทียนึงแล้วค่ะเออแถวนึงมาสวยงามเก้าสิบบาทเฮ้ยโลเขาอีกโบมาอีกเทียนึงโอ้โห มันบ่เคยสิได้เลยนะ ไอ้รอบที่สี่เนี่ย โอ้สภาพเมื่อวะโอ้โหมาแล้วมาคอมโบหนึ่งทุยเอี่ยงวะเออ หลังๆมานี่โลมากอะค่อนข้างที่สิแตก ยากอยู่นะหาว่าเลือกเวลาเล่นดีๆ นี่ก็คือสามารถจบได้เลยอะสำหรับสิบหาเปอร์เซ็นต์นี่หนูนายังขุดว่าขึ้นเลยเนาะค่ะ เดี๋ยวรอก่อนเนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรียนยากสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าร้อยขายยี่สิบบาท เออสามสิบมา โอ้โหว่าได้เสียดายแจกัน ถ้าตกล็อกกลางนี่ มีแถวนึงแท้โอ้ เออหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแถวนึงมา โอเคค่ะ ตอนนี้หนูนะได้มาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท เป็นหกร้อยเก้าสิบเจ็ดไปปรับไม่เป็นหกสิบบาทแล้วค่ะ เดี๋ยวฮอดพันหาหนูนะที่ปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบ ปรับไม่ข้างสุดท้ายเนาะโลมานี่รู้สึกว่าการแตกนี่มันไม่ได้แตกหลาย แต่มันแตกทีเนาะค่ะ เออ แตกที่อ่ะโอเคสำหรับผู้ใดที่บ่ค่อยมีเวลาเล่นนี่กัดซีว่ามันเสียเวลา หนูน่ากะคิดว่าไม่เสียเวลาคือกันนั่ละเพราะว่ามัน มันใส่เวลาโดนอะจังหวะการแตกนู่นนี่นั่นนี่อย่างมันจะเสียมันคือจะมันลีล้าสิไหมแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเขามีทุนหน่อยเนี่ย เล่นเกมอย่างดี หนูน่าแนะนำเป็นโลมาเนาะค่ะ ขอแค่ห้เวลาก็มันแน่จังหน่อยนี่รับร้องได้แท้ๆสวยงามมาแล้วคอมโบสองเฮ้ยโอ้โหแต่หากผู้ใดเฝ้านี่แนะนำไปพี่จีนะคะพี่จีมีบาทเดียวเสียสามารถแตกเป็นพันได้กับเกมหัวหัวมันโดด เออหัวโดดตั้งเสียบาทเดียว แล้วได้ท้องได้ท้องก้อนอะได้พันหนึ่งแล้วค่ะ หามันคูณสิบนะ เออโคตรคุ้มอะแต่ โอกาสได้นี่กแบบตั้มเตี้ยเลียดินอะ่ะบอกไว้ก่อนเออมาโลค่ะ สวยขอแจกัน สวยงามมาแล้วฟีสปินของฉันโอเคค่ะฟีสปินของฉันมาแล้ว160 บาทสะสมอยู่ที่160 บาทเนาะค่ะโอเค ขอหนึ่งแถวแบบโบบาโบบาเนี่ยมาสวย 40 บาทโอ้โหโอ้โหมา40 บาทเป็น 80 แล้วฟีสปินของฉันนั่นละ จบโอเค เบิร์ดแล้ว สภาพ ค่อย ๆ เก็บไปก็แล้วกันบ่มีประโยชน์เลย ฟรีสปริงของฉันเนี่ย เออหกสิบบาท โอ้ เสียดายเสียดายมงกุฎว่ะน้ำดูนะ เออสี่สิบบาท มาแน่แถวนึงน่ะเออ โอ้โหสามร้อยสี่สิบมาแล้ว สวยงามสามร้อยสี่สิบบาท โลเนาะค่ะเมื่อกี้ โอเค เออยี่สิบบาท เออร้อยหกสิบแจกกันมา สวยงามอีกร้อยสี่สิบองุ่นสวยงามอีกแถวหนึ่งร้อยหกสิบเฮ้ย โคตรเอาสี่ร้อยหกสิบบาทนะคะโอเค ค่อยๆ เล่นไป เก็บได้อยู่นะ สภาพนี้ก็คือเพาะเก็บได้อยู่โอเค เออแปดสิบบาท โลแถวหนึ่งสวยงามม้าสามร้อยโอ้โห ขาดประมาณร้อยหนึ่งปรับไหมโอเค สวยสี่สิบ ขอแบบโบ๊ะเชเดียวมีบ่ฮะเออสามร้อยสี่สิบบาท องุ่นสวยสี่สิบโลอีก มา ขออีกเท่นนึง โอ้โหบ่เข่าฟรีสปินให้สี่ร้อยบาทเนาะค่ะ โอเค ปรับไม่กันร้อยห้าสิบโอเคค่ะ เดี๋ยวลูน่าก็ขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะค่ะ เออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่แล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มสล็อตเซนพร้อมน้ำสำคัญที่สุดเลยก็คือกลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะปังมุดลิงไว้ให้แล้วใต้คลิปกับกดเข้าไปได้เลยเนาะค่ะ ตรงลิงปักหมุดอะลองกดเเพิ่มเติมเบิงมันสิอยู่ข้างล่างๆ อ่ะล่ะโอเคร้อยหาสิบบาทมา กดเข้ามาอยู่เป็นมูแน่เออโอ้มูนะบ่เขาเออสามร้อยจังไรโอ้โหดูนะดูนะว่ามันต้องโบกบางกว่านี่นะปกติตอนเที่ยงเออเก้าร้อยเฮ้ยบอกถึงกับเอาเลยเหรอมาอีกห้าสิบกำลังสีดาเลย ว่าปกติตอนเที่ยงมันต้องเข่าดีวนี่โอเค ให้อภัย เออพันสองเฮ้ย เฮ้ย ได้ว่ะโอเคเดี๋ยวหนูนะกะขอพอซัมนี่ก็แล้วกันเนาะค่ะเมื่อกี้พันสองน่าจะเป็นมงกุฎบอกพอมันซีช่อง เออ เข่าทา โอเคสามพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเนาะค่ะ กะ ตอนเที่ยงเนาะก็ลองไปทดสอบเบื้องได้ ว่ามันเข่าบ่เข่าคือจังที่หนูนะเล่นบอเออเนาะ สำหรับมื่อนี้เดี๋ยวหนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะหนูนะ ปักหมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปแล้ว กดเข้ามาได้เลยเนาะค่ะ เขามาร่วมสนุกกันเขามีกิจกรรมนี้อย่างไฮเลนหลายเออเดี๋ยวยังไงมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ